สวัสดีนักศึกษาทุกคนนะครับ ขอต้อนรับเข้าสู่รายวิชาการออกแบบ และพัฒนาเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ตอบโจทย์ธุรกิจออนไลน์ สัปดาห์นี้นักศึกษายังอยู่กับอาจารย์เป็นสัปดาห์สุดท้ายนะครับ หลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วเนี่ย เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของหลักการใช้ภาพกราฟิกรวมไปถึงเรื่องของศิลปะการออกแบบกันไปแล้วนะครับ ในสัปดาห์นี้สัปดาห์ที่3นะครับก็จะเป็นเรื่องที่เป็นหัวข้อต่อเนื่องกันนะครับ เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของหลักการใช้สีตัวอักษร แล้วก็การออกแบบภาพสัญลักษณ นะครับหัวข้อในสัปดาห์นี้เนี่ยมันจะต่อเนื่องกัน 3 หัวข้อ หัวข้อแรกนะครับจะเป็นเรื่องของการใช้สี ต่อมาจะเป็นเรื่องของการใช้ตัวอักษร และสุดท้ายเป็นเรื่องของการออกแบบภาพสัญลักษณ์นะครับในส่วนของหลักการใช้สี เราก็จะมาดูเรื่องเกี่ยวกับการรับรู้สีและจิตวิทยาการใช้สี อย่างเช่น ถ้านักศึกษาจะต้องออกแบบอะไรสักอย่างหนึ่งระหว่างผู้หญิงกับผู้ชาย การรับรู้สีระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายแตกต่างกันอย่างไร นะครับต่อมาเป็นเรื่องของคุณลักษณะของสี เช่น ถ้านักศึกษาจะต้องเลือกใช้สีใดสีหนึ่ง ในแต่ละสีเนี่ยสามารถปรับอะไรให้กับมันได้บ้าง เช่น ความมืด ความสว่าง หรือว่าความสด นะครับ สุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของวงล้อสี ถ้านักศึกษาจะต้องเลือกใช้สี จะเอาสีใดมาอยู่กับสีใดแล้ว มันจะสวยงาม มันจะเหมาะสม นะครับ นี่เป็นเรื่องของหลักการใช้สี ต่อมานะครับก็จะเป็นเรื่องของการใช้ตัวอักษรในงานออกแบบกราฟิกนะครับมันหนีไม่พ้นอยู่แล้วที่การออกแบบเนี่ยจะต้องใช้ตัวอักษรในงานนะครับ ไม่ว่าจะเป็นการพิมพ์ตัวอักษรภาษาไทย หรือการพิมพ์ตัวอักษรภาษาอังกฤษนะครับ ซึ่งในส่วนนี้เนี่ยเราก็จะมาดูกันว่าประเภทของตัวอักษรภาษาไทย แล้วก็ประเภทของตัวอักษรภาษาอังกฤษเนี่ยมีกี่แบบ มีกี่ประเภท แล้วก็แต่ละประเภทเนี่ย เหมาะที่จะนำไปใช้งานในลักษณะใดนะครับ สุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของบุคลิกของตัวอักษร เช่นตัวหนาตัวบางตัวเอียง ซึ่งแต่ละประเภทก็เหมาะกับงานแต่ละแบบที่แตกต่างกันนะครับ พอเราได้เรียนรู้เรื่องสีเรื่องตัวอักษรเสร็จแล้วนะครับ สุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของการออกแบบภาพสัญลักษณ์นะครับ ซึ่งก็จะเป็นไฮไลท์ของสัปดาห์นี้เลยนะครับ เราจะมาเรียนรู้กันว่า ความหมายและประเภทของภาพสัญลักษณ์เนี่ยมีกี่ประเภท โลโก้เนี่ยเป็นประเภทไหน เดี๋ยวนักศึกษาต้องคอยดูดีๆนะครับแล้วก็มีเรื่องของสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้านะครับสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของหลักการออกแบบภาพสัญลักษณ์ ซึ่งทั้ง 3 หัวข้อใหญ่ในสัปดาห์นี้ทั้งเรื่องของหลักการใช้สี การใช้ตัวอักษรแล้วก็การออกแบบภาพสัญลักษณ์นะครับ ก็จะเป็นความรู้พื้นฐานที่นักศึกษาเนี่ยจะต้องนำไปต่อยอด เพื่อที่จะใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์ พัฒนาระบบอีคอมเมิร์ซที่นักศึกษาจะได้เรียนในสัปดาห์ต่อๆไปนะครับ ซึ่งคอร์สเรียนออนไลน์ทั้งหมดตอนนี้ พร้อมแล้วนักศึกษาพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วกดไปเรียนในหัวข้อที่ 1 ของสัปดาห์นี้ได้เลยครับ